Facebook มีการพัฒนาตัวเองไม่หยุดนิ่ง โดยการเพิ่มฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการใช้งาน ที่รองรับการทำธุรกิจมากขึ้น นอกจากจะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนหรือคนรู้จักแล้ว ในบทเรียนนี้ผู้สอนจะแนะนำวิธีการสร้าง Facebook Fanpage ซึ่งเปรียบเหมือนกับการเปิดหน้าร้าน สามารถนำสินค้ามาลงในร้านให้น่าสนใจ ทำให้คนอยากเข้ามาชมสินค้า และสุดท้ายก็กลายมาเป็นผู้ติดตามและลูกค้า และในหนึ่งบัญชีผู้ใช้ Facebook สามารถสร้างเพจได้หลาย ๆเพจ มีคนติดตามได้ไม่จำกัดจำนวน โดยผู้ติดตามสามารถเลือกการทั้งค่า การติดตามให้เห็นโพสต์ก่อน ในหน้าฟีดได้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงสถิติการใช้งาน แจ้งให้ผู้ดูแลเพจ เห็นได้อย่างละเอียดทำให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ติดตามได้ มีฟังก์ชันทางธุรกิจให้เลือกใช้มากมาย เช่นการเพิ่มปุ่มในการใช้งานต่างๆ การสร้างเป็นร้านค้าที่ผู้ใช้สามารถลงรายการสินค้าราคา และมีระบบการสั่งซื้อคล้ายๆ กับในเว็บไซต์ ทั้งยังรองรับการทำงานเป็นทีมโดยระบุบทบาทผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลเพจร่วมกันได้ สามารถลงโฆษณาโดยการจ่ายเงินให้กับ Facebook เพื่อโปรโมทเพจโปรโมทโพสต์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีขั้นตอนการสร้างเพจ การจัดการพื้นฐานและการโปรโมทเพจดังต่อไปนี้ เข้าสู่บัญชี Facebook ทั่วไป แล้วคลิกที่เมนูสร้าง คลิกเลือกเพจเลือกประเภทของเพจเป็นแบรนด์หรือสินค้า พิมพ์ชื่อเพจในช่องสี่เหลี่ยม แล้วคลิกที่เริ่มต้นใช้งาน การตั้งชื่อเพจควรสั้นกระชับ สื่อความหมายโดยมีคีย์เวิร์ด หรือคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไว้ในชื่อเพจ อัปโหลดรูปโปรไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้ โดยคลิกที่อัปโหลดรูปโปรไฟล์ เลือกรูปโปรไฟล์ที่เตรียมไว้ อัปโหลดรูปหน้าปก โดยคลิกที่อัปโหลดรูปภาพหน้าปก ณ ที่นี้จะใช้ภาพโปรไฟล์ และภาพปกภาพเดียวกับเว็บไซต์ เพื่อสร้างการจดจำ ให้กับกลุ่มลูกค้า กรณีภาพที่เลือกไว้ไม่แสดง ให้คลิกที่ เพิ่มภาพหน้าปก คลิกเลือกจากรูปภาพ คลิกที่รูปภาพที่ต้องการทำหน้าปก ภาพหน้าปกที่เลือกจะแสดงที่ปกเพจ คลิกที่ปุ่มบันทึก สร้างเพจเสร็จสิ้นจะปรากฏดังหน้าจอ จากภาพจะเห็นว่าขนาดของหน้าปกเพจไม่พอดีกับหน้าจอ ดังนั้นเราควรปรับขนาดให้พอดีกับหน้าจอ โดยหน้าที่นี้จะใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เข้ามาช่วยในการตัดภาพให้พอดีกับขนาดของหน้าจอ จากภาพเลือกโดยตัดส่วนของโลโก้ออกให้เหลือเฉพาะส่วนภายในเส้นประ กำหนดขนาดรูปภาพที่พอดีกับขนาดปกเพจที่ Facebook กำหนดไว้ คือขนาด 820 คูณ 312 พิกเซล บันทึกภาพที่ปรับขนาดไว้แล้ว แล้วคลิกเปลี่ยนภาพหน้าปกใหม่ โดยคลิกที่อัปโหลดรูปภาพ slash v i d e โดยนำภาพล่าสุดที่ปรับขนาดแล้วมาแทนที่ แล้วบันทึกภาพหน้าปกใหม่ จะได้ภาพหน้าปกใหม่ ที่ปรับขนาดพอดีกับหน้าจอ การสร้างชื่อเพจ หรือการสร้างชื่อผู้ใช้ จะทำให้ลูกค้าจดจำและค้นหาเพจได้ง่าย และทำให้มี URL ที่เรียกใช้ หรือนำไปใช้ได้ง่าย ๆ ยกตัวอย่างในกรณีศึกษา ใช้ชื่อเพจว่า Thai Star Latex และทำให้มี URL เป็น www.facebook.com/thaistarlatex การสร้างชื่อเพจหรือการสร้างชื่อผู้ใช้ สามารถทำได้ดังนี้ ในขณะที่ยังไม่ได้สร้างชื่อผู้ใช้ ส่วนของชื่อผู้ใช้จะแสดงเป็น สร้างชื่อผู้ใช้ของเพจ เนื่องจากยังไม่มีชื่อผู้ใช้ ดังนั้น การสร้างชื่อผู้ใช้ให้คลิกที่ สร้างชื่อผู้ใช้ของเพจพิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการใช้ในช่องชื่อผู้ใช้ ณที่นี้จะตั้งชื่อเป็นไทยสตาร์ลาเท x แล้วคลิกที่สร้างชื่อผู้ใช้ จะมีกล่องข้อความแสดง คุณดำเนินการครบหมดแล้ว มีชื่อผู้ใช้เป็น a d t h a i s t a l a t e x สำหรับหมอนยางพาราคลองโอมพร้อมทั้งบอกลิงก์สำหรับเข้าชมเพจ และส่งข้อความลิงก์มาให้ คลิกที่ตกลง หน้าเพจ จะแสดงชื่อผู้ใช้ด้านล่างชื่อเพจ พร้อมกับมี URL ที่จดจำและเรียกใช้ง่าย นอกจากนี้ เรายังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลการติดต่อ ตลอดจนการเพิ่มปุ่มในเพจ เพื่อให้ผู้ใช้ คลิกเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับเพจได้รวดเร็วขึ้น เช่น เพิ่มปุ่มโทรเลย เพื่อให้ผู้ดูแลเพจ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ แล้วลูกค้าสามารถกดปุ่มหรือคลิกปุ่มโทรเลย ดังกล่าว เพื่อโทรศัพท์มาหาเจ้าของเพจได้เลย เป็นต้น